สวัสดีครับ เจอกันได้เจอกันบ่อย ถ้าเจอแล้วไม่กลอยก็ต้องรายการนี้เลย วัดทุกโครโชว์ปลูกจริงจริงจริงจริง กลับมาในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปจัดการระบบน้ำสำหรับการทำนาแบบวิถีธรรมชาติที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลผลิตเกินร้อยเลยทีเดียวจ้า นั้นการวางระบบน้ำของผมจะเป็นระบบคล้ายๆ ท่อ PVC 2 นิ้วแค่นั้นเอง จากนั้นก็มีข้อต่อละวาลวเปิดปิด จุดหนึ่งห่างกันประมาณ 3-4 เมตร แต่ละจุดก็จะมีเทปน้ำพุ่ง ระบบของผมเป็นเทปบางๆ ดึงไปแล้วก็ดึงสาวเก็บได้ เพราะนั้นท่อ PVC ที่เป็นท่อเมน 2 นิ้วเราจะวางเป็นอยู่กับที่ที่คันนาเลย แล้วก็มีท่อต่อเพื่อจะต่อเทปน้ำพุ่งออกไป เราปั๊มน้ำแล้วก็เปิดน้ำลดได้มันจะพุ่งขึ้นไปรัศมีข้างละ 2 เมตร เพราะนั้นเราห่างกัน 4 เมตรก็คือมันจะน้ำที่พุ่งไปแล้วตกลงมาจะเสมอกันทั้งหมดชนกัน 4 เมตรพอดีแม่แม่แม่แม่แม่ฟังดูง่ายนะครับอาจารย์ ถ้าเกษตรกรเขาจะทำเจ้าระบบน้ำที่ว่าเนี่ยต้องลงทุนเยอะไหมครับมันจะคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าครับ อาจารย์ ราคาถูกที่สุดนะในในระบบน้ำ ถ้าระบบสปริงเกอร์ มันจะต้องเสียท่อ PVC เยอะ แล้วก็ทั้งหัวสปริงเกอร์ ทั้งท่อแข็งท่ออ่อนเต็มไปหมด ระบบน้ำที่ผมทำเนี่ยดูเหมือนลงทุนค่าแรกแพงนะพันหกบาทต่อ ต่อครั้ง แต่ความจริงพันหกบาทเนี่ยมันใช้มา 6 ปีแล้ว 7 ปีเข้า 8 ปีก็สามารถใช้ได้อยู่ ถ้าจะเทียบไปต่อปีแล้วลงทุนไม่เกิน 300 บาทต่อปีนะพอซื้อครั้งเดียวมันใช้ได้ทุกปี การทำระบบน้ำแบบของอาจารย์เนี่ย เราต้องลดน้ำบ่อยแค่ไหน และปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในแต่ละวัน มากน้อยแค่ไหน ถึงจะทั่วถึงพื้นที่ของการปลูกข้าวหนึ่งไร่ ครับอาจารย์ขอคำตอบด้วยจ้า ช่วงที่ฝนไม่ตก เราจึงให้น้ำวันไหนที่ฝนตกเราก็ไม่ต้องลดน้ำช่วงที่ดินเริ่มแห้ง เราก็จะลดน้ำสักครั้งหนึ่ง โดยเฉลี่ยในฤดูฝนเนี่ย ถ้าเราลดน้ำจริง ๆ แล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งเอง เพราะฉะนั้นการทำระบบน้ำไว้เพื่อเวลาฝนทิ้งช่วงแค่นั้นเองช่วงที่ฝนไม่ตกเราจึงใช้ระบบน้ำ หากฝนไม่ตกเลยหนึ่งไร่เนี่ยเราใช้น้ำเพียงประมาณ 2 ลูกบาทเมตรต่อวันแค่นั้นเองต่อไร่ เพราะฉะนั้นอายุข้าวร้อยยี่สิบวัน เราให้น้ำเต็มที่ก็น่าอยู่ที่ประมาณร้อยวันหรือร้อยสิบวันเพราะก่อนเกี่ยวข้าวเราไม่จำเป็นต้องให้น้ำแล้ว เพราะฉะนั้น ใน 100 วันหรือ100 วัน วันละ 2 ลูกบาทเมตร หากฝนไม่ตกเลย เราก็ใช้เพียง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อหนึ่งฤดูกาล หากว่าเราเอาน้ำเข้านาอย่างเดียวเนี่ย นาแปลงหนึ่งหนึ่งไร่พันหกร้อยตารางเมตร เอาน้ำเข้าแช่หนึ่งครั้งซูบวนในดินก็เท่ากับพันหกร้อยลูกบาทเมตรแล้ว ต่อการเอาน้ำเข้าหนึ่งครั้ง เพราะนั้นบางทีชาวนาเอาน้ำเข้านาสองครั้งสามครั้งต่อฤดูกาล แต่ถ้าเราใช้ลดน้ำแบบนี้เราจะใช้แค่เพียง 2,000 ลูกบาทเมตร เต็มที่นั่นหมายความทุกวันนะแต่ผมทำฤดูฝนใช้ไม่กี่ลูกบาทเมตรเองถ้าเปรียบเทียบระหว่างระบบน้ำแบบด็อกเตอร์เกริก กับระบบน้ำแบบดั้งเดิม ที่เอาน้ำเข้านาแล้ว มันช่างต่างกันอย่างเห็นได้ชัดลงทุนน้อย ใช้งานง่าย ประหยัดน้ำแถมยังทนอีกด้วย แบบนี้พี่น้องเกษตรกรก็ยิ้มสิครับ เพราะการเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำแบบด็อกเตอร์เกริก น่าจะช่วยให้ชาวนาหมดปัญหาการขาดแคลนน้ำเลยนะครับเนี่ยสวดยอดสวดยอดครับจานเกษตรกรบางทีสอนไม่ได้หรอกสอนเขาเขาบอกว่านักวิชาการ ทำเป็นหรือเปล่าเขาทำมาทั้งชีวิตยังยังกระจอกอยู่เลยยังจนอยู่เลย เหมือนกับว่าสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยมันผิดวิธีที่เขาเคยทำมาแล้วเขาจะไม่เชื่อ เพราะฉะนั้นคนที่จะทำตามคือหมายว่าเขาไม่เห็น มาดูเราทำอย่างไรเป็นแบบไหนเขาจะเชื่อเรา เชื่อไม่ใช่เพราะเราสอน แต่เชื่อเพราะการกระทำของเรา อันนี้เป็นหลักใหญ่ บางครั้งบางครั้งหลาย ๆ คนที่นักวิชาการเอ่ยเกษตรอะไรที่สอนเนี่ยคนไม่ค่อยทำตาม เพราะว่ามองไม่เห็น มองไม่เห็นว่ามันจะดีตรงไหน อีกเรื่องที่อยากจะบอกคือบางครั้งเกษตรกรอยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนแนวความคิด อยากเปลี่ยนการกระทำ อยากจะดีขึ้น แต่บางทีไม่กล้า ไม่กล้าเพราะว่าที่เขาเคยทำอยู่เนี่ยมันได้ขนาดนี้ชัดเจนอยู่แล้ว ก็ทำไงก็ได้ข้าว4ี่ห้าร้อยกิโลต่อไร่อยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยนเกิดมันไม่ได้อะ สิ้นปีเขาต้องจ่ายหนี้ จ่ายหนี้ทกศจ่ายหนี้กู้ยืมมา ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนอย่างไรปุ๊บเกิดมันล้มเหลวอ่ะ แล้วใครจะรับผิดชอบหนี้แทนเขาเขาจึงไม่กล้าไงแล้วแบบนี้เราจะช่วยเกษตรกรไทยอย่างไร ถึงจะให้เขากล้าที่จะก้าวผ่านความกลัว แล้วหันมาทำนาแบบวิถีธรรมชาติ ที่จะสามารถสร้างโอกาสให้เขามีรายได้มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน อาจารย์ครับ ช่วยชี้แจงประเด็นนี้ด้วยนะครับ ช่วงผมมาใหม่ๆปีแรกๆ ผมจะหาพักพวกทำเหมือนกัน ก็พยายามจะไปเที่ยวสอนเขาให้มาทำแบบที่เราจะกำลังจะทำ คือหาแนวร่วมพูดง่ายๆไม่มีแควด้วยเลย มีแต่คนบอกเราบ้าบอกทำทำไปคนเดียวเพื่อผมไม่เอาด้วยหรอกแต่พอเราเริ่มทำเขาก็ว่าเราบ้าจริง ๆ ปีที่สองเฮ้ยมันทำได้ว่ะปีที่สามเข้ามาศึกษาหน่อย เข้ามาดูหน่อยมันทํำยังไงมาขอศึกษาเพิ่มเติมขอเรียนรู้ปีที่สี่ถึงจะเริ่มไปทำตามเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าเกษตรกรห้ามสอนสอนไม่ได้เลย แต่จงทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง เพราะเกษตรกรไทยชอบเรียนแบบ คนที่สำเร็จ จะสอนให้เขาทำเขาไม่ทำแต่ทีนี้มันทำได้ให้มันทำอย่างนี้ดี มันทำนี้ได้ผลเรียกทำตามกันไป คนปลูกอ้อยได้ผลดีก็แห่ปลูกตามกันไป ปลูกมันรวยก็แห่ปลูกมันตามกันไป โดยหารู้ไหมว่าทำกันเยอะ ๆ แล้วความต้องการมันน้อยกว่า ดีมาสปายไม่บาลานซ์กัน สินค้าล้นตลาดราคาก็ถูก แต่ถ้าแบ่งกันทำคนละอย่างสองอย่างราคามันสมดุลกันเอง อันนี้เป็นเป็นหลักที่ อันนี้เป็นข้อเสียของเกษตรกรไทยชอบชอบทำตามกันไปทำตามโดยที่เห็นว่าดีก็ทำตาม เพราะนั้นเราก็ยึดหลักเนี้ยหลักว่าถ้าเราทำไม่ดีเขาไม่ไม่มีทางเชื่อเราแล้วทำตามเราได้เลย เราต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง วิธีการที่ได้พ่นไปเย้ยที่ได้พูดไปให้พี่ป้านาอาอาโกอามาอากึม แล้วก็บักคำหน่อย เบิ้งแล้วไปบอกพ่อแม่น้ำเด้อ และผู้ชมทุกท่าน ที่ได้ฟังกันในวันนี้จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย หรือดูทำนาครั้งหน้ามาถึงเมื่อไหร่ ก็เตรียมตัวเตรียมใจ ทดลองทำนาแบบวิธีธรรมชาติ ที่เราได้บอกกล่าวกันไว้ทำได้จริง ไม่ได้เมื่อ แต่เป็นการโชว์ปลูกจริง แล้วกลับมาพบกันใหม่ กับวัดทุกโรโชว์ปลูกจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ